สำหรับเรื่องต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบ การสัมภาษณ์ การประถมนิเทศ การบรรจุ แล้วก็พี่เลี้ยงสอนงาน ในเนื้อหานะคะที่เราเคยเรียนกันมาแล้ว อาจารย์ริขิตเคยพูดกับเรานะคะว่า ในเรื่องของอการวิเคราะห์งาน การกำหนดสเปคงาน สเปคคนนั้นการกำหนดสเปคงานก็คือ การวิเคราะห์งานที่เราเรียกกันว่า job analysis ตำแหน่งนะคะแต่ละตำแหน่ง มีบทบาท มีหน้าที่ มีความรับผิดชอบกันยังไงนะคะ อันนี้คือสเปคของงาน ส่วนสเปค ของคนก็คืออคนที่มีคุณสมบัติเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ในตำแหน่งงานนะคะ ยังไงทักษะ รวมถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งเป็นยังไงนะคะ อันนี้สิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการทดสอบ เลยว่าทำอย่างไรจะได้สเปคคนนะคะที่ตรงกับการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นสเปคคนที่ตรงกับการทำงาน เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเขามีความรู้มีความสามารถที่จะทำงานกับตำแหน่งที่องค์การต้องการยังไงบ้าง ก็ต้องมีการทดสอบทดสอบทดสอบอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานนะคะว่า ในแต่ละตำแหน่งงานจะใช้วิธีการทดสอบอย่างไหนเช่น งานบัญชีก็จะต้องทดสอบในเรื่องของอะไรคะระบบตัวเลข หรืองานกฎหมายก็จะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับหลักการเหตุผลข้อกฎหมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นโยงในเรื่องของหลักเหตุและผลหรืองานเลขานุการนะคะก็ต้องการคนที่มีความรู้ความจำเก่ง แล้วก็สามารถที่จะอะไรคะเข้าใจบริบทของ หัวหน้านะคะได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทดสอบเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบพฤติกรรมนะคะหรืออาจจะเป็นข้อสอบก็ได้นั้นในเรื่องของการทดสอบเนี่ยมันจะต้องวัดถึงความถนัดด้วยนะคะงานบางตำแหน่ง อย่างเช่นงานพิมพ์ดียกตัวอย่างนะคะงานงานงานเลขา ก็จะต้องวัดความสามารถนะคะในการพิมพ์ดีภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยก็คืออย่างคล่องแคล่วนะคะ องค์การก็จะต้องกำหนดมาตรฐานว่าต้องพิมพ์ภาษาไทยได้กี่คำต่อนาทีภาษาอังกฤษกี่คำต่อนาที อันนี้ก็จะเป็นการวัดนะคะ ว่าจะได้คนที่ตรงกับตำแหน่งเลขานะคะในในการพิมพ์ดีด นะคะหรือการทดสอบเพื่อวัดผลสำเร็จิอันนี้นี้จะต้องอเป็นการวัดทักษะ นะคะ เราก็จะเห็นว่าบางองค์การนะคะ ที่กำหนดงานให้ไปทำแล้วดูซิว่างาน สำริดเนี่ยผลงานเป็นยังไงนะคะก็ไปดูที่ผลงาน หรือเป็นการทดสอบเจตคติอันนี้ดูในเรื่องของอะไรคะความรู้สึกความศรัทธาต่อองค์กร ทำไมคุณมาสมัครงาน ทำไมคุณชอบหน่วยงานนี้ ทำไมคุณชอบตำแหน่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการทดสอบเจตคติที่ตรงกับตำแหน่งงานนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้สำคัญนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบบุคลิกภาพ เวลาเราเข้าไปสมัครงาน นะคะบุคลิกภาพ personality เนี่ยภายนอกนะคะอันนี้เห็นชัดมาก การแต่งกายนะคะมารยาทนะคะ การยิ้มการมองนะคะหรือการเดินต่างๆ หรืออการใช้กระเป๋าบางบางหน่วยงานเนี่ยอาจารย์ไม่ขอเอ่ยนามนะคะก็จะระบุเลยว่าห้ามสะพายกระเป๋าเป็นวัยรุ่นหรือย่ามนะคะอันนี้ก็ต้องดูแต่ละตำแหน่งนะคะว่า เขาระบุในเรื่องของตัว personality หรือบุคลิกภาพยังไงนะคะ แต่อาจารย์ขอเน้นอีกอันหนึ่งก็คือบุคลิกภาพภายใน อันนี้สำคัญมาก เพราะว่ากรรมการเนี่ยก็จะดูว่า ทัศนคติในการทำงาน ค่านิยมในการทำงานของเราเป็นยังไง เพราะอันนี้ก็คือตัว attribute นะคะ คุณลักษณะของคนที่จะทำให้งานสำเร็จนั้นหน่วยงานใหญ่ ๆ องค์การใหญ่ๆ เนี่ย จะสนใจในเรื่องของคุณลักษณะนะคะ คือคัดเลือกคนดีมาก่อนนะคะ คนเก่งไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาได้นะคะ อันนี้นี่เป็นเรื่องของสำคัญของการทดสอบอขั้นตอนต่อไปก็คืออาจจะสัมภาษณ์นะคะ อันนี้ไม่ว่าจะการทดสอบหรือการสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับว่า องค์การระบุว่าแต่ละตำแหน่งต้องใช้วิธีการไหนนะคะ อาจจะมีทั้งการทดสอบที่เราคุยกันไปแล้วนะคะอาจจะเป็นการสอบข้อเขียนหรือการพูดคุยนะคะหรือการใช้การสัมภาษณ์ก็คือทดอาจจะทดสอบไปด้วยกับการสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ย ก็จะเป็นลักษณะของการสนทนานะคะ บางท่านเนี่ย เวลาไปสัมภาษณ์งานก็จะเหมือนกับนักเรียนตอบคำถามคุณครูก็ไม่ได้ก็จะต้องนะคะมีการผ่อนคลายรีแลกนะคะ นั้นบุคลิกภาพนะคะการปรากฏตัวต่อหน้ากรรมการเนี่ยสำคัญมากหรือคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ถาม แล้วเราเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ ผู้สมัครงานเป็นผู้ตอบอันนี้จำเป็นมากต้องมีการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้อะไรบ้าง ขณะสัมภาษณ์รู้โปรไฟล์ขององค์การ รู้ตำแหน่งนะคะว่าตำแหน่งที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องอรู้อะไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตอบคำถาม นะคะกับคณะกรรมการหรือผู้สัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะ เพราะฉะนั้นรูปแบบของการสัมภาษณ์ก็มีทั้งหมดประมาณ3รูปแบบนะคะ รูปแบบที่1ก็คือสัมภาษณ์ตัวต่อตัวเรียกว่าตัวต่อตัวนะคะ ก็คือผู้สัมภาษณ์หนึ่งคน แล้วก็ผู้สมัครงานหรือผู้ถูกสัมภาษณ์หนึ่งคน อันนี้ก็เป็นการตอบคำถามพูดคุยกันนะคะ อันนี้ก็จะไม่ค่อยประมาทตื่นเต้นมาก แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะสัมภาษณ์รายกลุ่ม มีคณะกรรมการมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะอันนี้ก็ต้องอผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้สมัครงานนี่ก็จะต้องเตรียมตัวให้เป็นอย่างดีนะคะหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือการสัมภาษณ์แบบหมู่ก็คือจะเป็นคณะกรรมการเป็นชุดๆนะคะสัมภาษณ์นะคะตามประเด็นตามคำว่าตามประเด็นเนี่ย นะคะก็คือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์เนี่ยจะมี 2 ลักษณะ ลักษณะที่ที่ 1 ที่เรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนะคะก็คือเป็นการพูดคุยกันนะคะบรรยากาศแบบสบายๆพูดคุยกันนะคะอันนี้ก็ไม่เครียดมากนะคะขณะเดียวกันผู้สัมภาษณ์ก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีข้อคำถามในใจ ก็จะถามที่เกี่ยวข้อง นะคะกับสิ่งที่องค์การต้องการสิ่งที่ตำแหน่งต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นสบายๆแต่ขณะเดียวกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคำว่ามีโครงสร้างก็คือต้องมีข้อคำถามนะคะมีข้อคำถาม ซึ่งคณะกรรมการนะคะก็จะกำหนดข้อคำถาม อย่างเช่นคำถามทั่วไปอาจจะเป็นการพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วก็คำถามที่เกี่ยวข้องกับงานคำถามที่เกี่ยวข้องกับองค์การ เพราะฉะนั้น ผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้สมัครงานจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การ มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานพอสมควรนะคะ แล้วก็สามารถที่จะระบุบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองจะทำงานได้อย่างเยี่ยมนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงนั้นแบบแผนการสัมภาษณ์ที่จันอยากจะคุยนะคะให้ทุกท่านนะคะ หรืออผู้ที่โรงเรียน รายวิชานี้ได้ตระหนักก็คือขั้นตอนในการสัมภาษณ์เนี่ยนะคะ มันจะมีทั้งหมดสามระยะนะคะ ระยะแรก ระยะแรกก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างบรรยากาศพูดคุยกันนะคะเป็นยังไง เดินทางมายังไง มากับใคร รู้ได้ยังไงว่าหน่วยงานหรือองค์การเนี่ยต้องการตำแหน่งนี้ทราบจากไหน อันนี้ก็จะเป็นระยะแรกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการประมาท ระยะกลางก็คือเริ่มต้นจากการสัมภาษณ์เขาจะเป็นซักถามข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละ ระยะกลางก็คือ ตำแหน่งที่ไปสมัครงาน เขาต้องการบทบาทหรือทำหน้าที่อะไร อันนี้จะต้องมีความชัดเจน เพราะฉะนั้นเราต้องเดาใจกรรมการให้ได้แล้วก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะะระยะสุดท้ายก็คือระยะจบสัมภาษณ์บางทีเนี่ยกรรมการก็จะเปิดคำถามให้ ผู้สมัครงานเนี่ยถามว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงนะคะหรือมีคำถามหรือข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะแนะนำให้กับองค์การอันนี้ก็จะต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีสำหรับที่จะไปสมัครงานนะคะนี่ก็เป็นวิธีการที่จะนำเสนอให้นะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราถูกสัมภาษณ์แล้วนะคะอาจจะเว้นระยะ สักระยะหนึ่งก็จะมีการประกาศผลใช่ไหมคะขึ้นทะเบียนนั้นช่วงระหว่างเนี้ยองค์การเนี่ยเขาจะตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง อย่าลืมว่าเวลาเราสมัครงานเราจะต้องส่งอะไรคะโปรไฟล์ส่งรีสูเม่ส่งประวัตินะคะ ตามเราจะต้องกรอกแบบฟอร์มแล้วก็แนบนะคะ ความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆ เข้าไปนะคะ เพราะฉะนั้นจะเป็นการตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะคะ การตรวจสอบประวัติย้อนหลังเนี่ยองค์การดูอะไรบ้าง อันดับแรกเลยนะคะก็คือดูประวัติทางอาชญากรรม อันนี้เป็นข้อห้ามตามกฎหมาย หรือการเป็นบุคคลล้มละลายหรือข้อห้ามต่างๆ ในการรับราชการนะคะ อันนี้ผู้สมัครงานก็จะต้องตระหนักนะคะว่าเราไม่มีข้อห้ามทั้งหมดนี้นะคะ รวมถึงบางทีเราจะต้องเขาเรียกว่าอ้างผู้ที่จะ อะไรคะรับรองอย่างเช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรที่สามารถเป็นบุคคลอ้างอิงได้นะคะว่าเราทำงานเป็นยังไง อันนี้ก็ต้องเรฟเฟอรีมีเรฟเฟอรีนะคะแล้วเขาก็จะโทรถามว่าเราทำงานที่หน่วยงานเก่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะคะสำหรับพอผ่านนะคะผ่าน ขึ้นทะเบียนแล้ว มีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังแล้วก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะ ซึ่งการตรวจสุขภาพเนี่ยก็จะตรวจตามข้อกฎหมายนะคะว่าข้อกฎหมายหรือข้อปฏิบัติห้ามรับเข้าทำงานนะคะหรือรับราชการ อย่างเช่น งานราชการเนี่ยก็จะต้องไม่เป็นโรคติดต่อ ร้ายแรงต่างๆ5โรคได้แก่อย่างเช่น วัณโรคในระยะแพร่เชื้อ ในระยะติดต่อโรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการ หรือสารเสพติด ิษสุราเรื้อรัง อันนี้สำคัญมาก หรือโรคติดต่อร้ายแรงเรื้อรังอื่น ๆนะคะ ที่ปรากฏนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย สุดท้ายถ้าเราผ่านมาทั้งหมดนะคะ ก็หน่วยงานก็จะตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าจำนวนตำแหน่งที่ต้องการกับคนที่มีความรู้ความสามารถที่เข้ามาสมัครเนี่ยจะรับได้กี่คน นั้นก็คือการรับเข้าทำงานสมมติเรา ได้รับเข้า ทำงานแล้วเนี่ยองค์การจะต้องมีการประถมนิเทศและการบรรจุสำหรับการประถมนิเทศเนี่ยจะเป็นขั้นตอนนะคะหรือกิจกรรมเนี่ยแนะนำให้บุคลากรเนี่ยรู้จักองค์การและหน่วยงาน ที่สำคัญก็คือต้องรู้จักลักษณะงานที่ต้องปฏิบัตินะคะงานที่ต้องปฏิบัติมีหน้าที่อะไรบ้าง มีรายละเอียดของงานอะไรบ้าง จะต้องประสานกับใครบ้าง เพื่อนร่วมงานเป็นยังไง แผนก ฝ่ายต่างๆ เป็นยังไง แล้วก็การทำงานร่วมระหว่างแผนกในองค์การหรือในส่วนย่อยของออกแกนต่างๆนี่เป็นยังไง รวมถึงข้อบังคับนะคะ นโยบายต่างๆขององค์การ หรือผู้บังคับบัญชา อันนี้ก็คือเป็นการแนะนำนะคะ บุคลากรที่เข้าทำงานใหม่ ให้รู้จักองค์การและหน่วยงาน เพราะนั้นในการปฐมนิเทศเนี่ยจึงมีความสำคัญก็คือจะให้บุคลากรเนี่ย ได้รู้จักอันแรกก็คือรู้จักองค์การก่อน รู้จักกฎระเบียบรู้จักข้อบังคับ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมบรรยากาศนะคะ อีกอย่างหนึ่งเวลาเราได้รับการคัดเลือกนะคะ เข้าไปเป็นพนักงงานใหม่นะคะ มันก็จะสร้างความภาคภูมิใจความมั่นใจในการทำงาน เราเป็นสมาชิกหนึ่งขององค์การนะคะ รู้จักเพื่อนนะคะ ใครบ้างที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือเราใครมีหน้าที่สายการบังคับบัญชายังไง อันนี้ก็จะให้รู้จักผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ เพื่อนร่วมงาน สำคัญที่สุดที่อาจารย์กล่าวนำไปแล้วก็คือเรื่องของงานนะคะในงานที่เราได้รับการบรรจุเนี่ยมันมีลักษณะยังไงในแต่ละงานมีงานกี่งานที่รับผิดชอบ ในงานแต่ละงานมีลักษณะอย่างไร มีขั้นตอน 1 2 3 ยังไงบ้าง มีตัวชี้วัดมีตัวกำกับงานยังไงบ้าง ที่จะทำให้งานสำเร็จ อันนี้ก็คือความสำคัญนะคะ สุดท้ายนะคะบุคลากรใหม่เข้าไปทำงาน ต้องมีพี่เลี้ยงอันนี้สำคัญมากเลย เพราะว่าบุคลากรใหม่เข้าไปทำงาน คนใหม่ งานใหม่สถานที่ใหม่ เพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยคำแนะนำ คำปรึกษาหรือการดูแลจากผู้อาวุโสหรือผู้มีประสบการณ์มากกว่า ที่เราเรียกว่าพี่เลี้ยงนั้น พี่เลี้ยงจึงสำคัญมากสำหรับพนักงงานที่บรรจุใหม่ ในตำแหน่งที่องค์การรับเข้าไปนะคะ สุดท้ายในภาพสุดท้ายเนี่ยอาจารย์อยากจะสรุปในเรื่องของการสรรหาและคัดเลือกว่าาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง อันดับแรกนะคะ ใบสมัครงานประวัติย่อครอบคลุมตามตำแหน่งที่องค์การต้องการไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้นะคะทานสคริปที่จะต้องแนบทักษะหรือประสบการณ์ที่จะต้องอาศัยบุคคลอ้างอิง หน่วยงานอ้างอิงต่างๆ ครบไหมอันนี้อันนี้สำคัญมากนะคะเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการทดสอบการสัมภาษณ์อันนี้ขึ้นอยู่กับองค์การว่าจะใช้วิธีการไหนที่คัดเลือกเข้าไปนะคะ แล้วก็มีการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง หลังจากนั้นแล้วถ้าเราผ่านก็มีการตรวจสุขภาพนะคะ ถ้าได้ขึ้นทะเบียนตำแหน่งนะคะตามที่องค์การต้องการหรือคัดเลือกเข้าทำงาน เราก็จะได้รับเข้าทำงาน แล้วก็มีการประถมนิเทศ ซึ่งในขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นสมัครงานทดสอบหรือสัมภาษณ์ ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง ตรวจสุขภาพรับเข้าทำงาน เรามีสิทธิ์ที่จะถูกปฏิเสธ ถ้าคุณสมบัติเราไม่พอหรือไม่ครอบคลุมกับตำแหน่งที่ต้องการ อันนี้องค์การมีสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธผู้สมัครงานได้ นะคะ อันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยทำความเข้าใจในในเฟรมนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการประถมนิเทศก็ต้องมีพี่เลี้ยงนะคะเข้ามาสอนงานเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำที่จะทำให ทำงานได้อย่างเข้าใจแล้วก็ถูกต้องสำหรับพนักงงานใหม่ หรือบุคลากรที่ย้ายเข้ามาตำแหน่งใหม่